ลังจากที่เราได้เรียนรู้การทำงานเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเนื้อหาในส่วนนี้นะครับ เราก็จะมาทดลองใช้งานตัว Google Drive บนโทรศัพท์มือถือกันดูนะครับ ครับ ทีนี้เรามาดูการใช้งานตัว Google Drive ผ่านตัวโทรศัพท์มือถือกันบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับ ก็ให้เราเข้าไปใน ตัวโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับ สำหรับการทำงานบนโทรศัพท์มือถือนะครับ เราสามารถที่จะกดเครื่องหมายบวก มุมล่างขวาตรงนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาได้ หรือเราทำการอัปโหลดไฟล์นะครับ หรือว่าจะสแกนไฟล์ข้อมูลได้นะครับ เดี๋ยวเราจะทดลองสร้างโฟลเดอร์นะครับ เสร็จแล้วก็กดสร้างนะครับ ตัวโฟลเดอร์ของเราที่สร้างเอาไว้นะครับ ก็จะสร้างเรียบร้อยแล้ว แล้วก็จะทำการซิงข้อมูลไปยัง Google Drive ให้โดยอัตโนมัตินะครับ ลองเข้าไปในโฟลเดอร์ในกรณีที่เราต้องการที่จะอัปโหลดข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรานะครับ เราก็สามารถที่จะอัปโหลดข้อมูลของเรานะครับ ขึ้นไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ได้เช่นกันนะครับ ก็เราสามารถทำการ เลือกไฟล์นะครับอันนี่ ก็รอตัวโปรแกรมอัปโหลด เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานบน Android นะครับ ในส่วนของตัว Google Drive เนี่ย ก็จะมีฟังก์ชันในส่วนของการสแกนขึ้นมาให้นะครับ ซึ่งอันนี้เราสามารถ ที่จะใช้โทรศัพท์มือถือของเรานะครับ เป็นตัวสแกนได้เลยนะครับ เราสามารถสแกนเอกสารขึ้นไปเก็บไว้ใน Google Drive ของเราได้เลยนะครับ อันนี้จะยกตัวอย่างนะครับ กรณีที่เราจะสแกนหนังสือของเราเก็บไว้ในไดร์นะครับ ก็เราก็กดเข้าไปแล้วก็กดตัวสแกนนะครับ เสร็จแล้วเราก็ถ่ายรูปปกตินะครับ ถ้าพอใจแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับ ก็จะมีนะครับในส่วนของเครื่องมือในการครอบตัดตรงนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถจะเลือกได้นะครับ ตรงตำแหน่งที่เราต้องการได้ เสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มหน้าเข้าไปได้นะครับโดยการกดตัวบวกด้านซ้ายนะครับ แล้วก็ทำการถ่ายรูปเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ แล้วก็กดตกลง เช่นกันนะครับ สามารถที่จะครอบตัดเลือกในส่วนที่เราต้องการได้ ก็จะเป็น 2ทับ2เลยนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะสแกนเอกสารเข้าไปได้เรื่อย ๆ นะครับ ก็ทำการถ่ายรูปเพิ่มเข้าไป เสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็ทำการครับ ตัดเอกสารตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ ทีนี้ก่อนที่จะบันทึกนะครับ เราสามารถที่จะกดนะครับในส่วนของตรงนี้ สามารถที่จะเลือกนะครับในส่วนของเอกสารที่เราต้องการสแกนนะครับ ว่าจะให้เป็นแบบขาวดำนะครับหรือเป็นแบบสีนะครับ หรือว่าจะเลือกเป็นแบบภาพวาดสีนะครับหรือจะไม่เลือกนะครับ อันนี้ก็ทำงานปกติ ถ้าเราสแกนเอกสารของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้ได้เลย ัวโปรแกรมนะครับก็จะทำการเก็บไฟล์ข้อมูลที่เราสแกนไว้ให้นะครับ เป็น PDF แล้วก็ทำการอัปโหลดขึ้น Google Drive ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ ซึ่งเราสามารถเปิดดูได้นะครับนี่ก็เป็นเอกสารที่เราทำการสแกนไว้นะครับเดี๋ยวจะทดลองสแกน อีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้กรณีที่เป็นอาจจะเป็นพวกบันทึกข้อความอะไรอย่างนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะสแกนเก็บไว้ได้นะครับก็กดเครื่องหมายบวกเช่นกันนะครับแล้วก็เลือกสแกน เลือกพื้นที่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูก กดบวกนะครับเพื่อเพิ่ม เสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกเช่นเดิมนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะทำการอัปโหลดไฟล์ของเราที่ได้สแกนเรียบร้อยแล้ว ให้โดยอัตโนมัตินะครับขึ้นไปอยู่ใน Google Drive ครับ เป็นอย่างไรบ้างครับในส่วนของการจัดการข้อมูลออนไลน์ผ่านตัว Google Drive ซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปในหลายเรื่องเลยนะครับ หลังจากนี้นะครับก็ลองให้ผู้เรียนนะครับ ลองไปฝึกทบทวนนะครับ แล้วก็ลองไปใช้งานตัวโปรแกรมกันดูนะครับ ซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับที่จะเอามาประยุกต์ใช้งานนะครับ สวัสดีครับ